วัสดีครับผมอาจารย์ รัฐพลประดับเวช ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสวัสดีครับ คลิปนี้ผมจะสาธิตการสร้างแบบสำรวจออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมต่อไปนะครับ ก่อนอื่นผมจะทำการเข้าสู่ระบบเสียก่อนเหมือนกับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับ มื่อทำการเข้าสู่ระบบบัญชีแล้ว ให้ท่านไปที่เว็บไซต์ของ Google Form จากนั้นเมื่อเข้าสู่หน้าของ Google Form ได้แล้ว ให้คลิกที่ปุ่มสีแดงด้านล่างทางขวามือ เพื่อสร้างแบบฟอร์ม ก็จะเข้าสู่หน้าที่ใช้ในการสร้างแบบฟอร์ม ก่อนอื่นให้ทำการตั้งชื่อฟอร์มเสียก่อน จากนั้นผมจะกรอกคำอธิบายแบบฟอร์มลงไป ท่านสามารถเพิ่มข้อคำถามได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มวงกลม ที่มีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลาง โดยจะมีรูปแบบของข้อคำถาม ให้ท่านได้เลือกตามความเหมาะสม โดยข้อแรกผมจะเลือกแบบ คำตอบสั้น เพื่อให้ผู้ตอบกรอกชื่อ และผมจะเลือกเป็นจำเป็น หมายถึงผู้ตอบจำเป็นต้องกรอกในช่องนี้ ในข้อต่อๆไป ให้ท่านกรอกคำถามที่ท่านต้องการสำรวจให้ครบ แล้วเลือกรูปแบบของคำถามให้เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านต้องการจะถาม ถ้าหากข้อใดมีตัวเลือกก็เพิ่มตัวเลือกให้ครบ และหากตัวเลือกในข้อที่ท่านต้องการ ให้ผู้ตอบสามารถเพิ่มคำตอบได้เองก็ให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มอื่น ๆ ใแบบสำรวจทั่วไปมักจะมี 2 ต่อคือ 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและ 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากแบบฟอร์มของท่านมีหลายตอนแบบนี้ ท่านสามารถเพิ่มตอนใหม่ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มที่มีตัวอักษร T 2ตัวก็จะเพิ่มหัวเรื่องใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้ท่านสามารถดูตัวอย่างของแบบสำรวจได้โดยกดที่สัญลักษณ์รูปดวงตา สุดท้ายผมจะทำการส่งแบบสำรวจให้กลุ่มตัวอย่างมาตอบแบบสำรวจของผม ซึ่งก็สามารถส่งได้หลากหลายรูปแบบ ในที่นี้ผมจะใช้การส่งแบบลิงก์นะครับ หลังจากที่ส่งลิงก์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแล้ว ท่านสามารถดูการตอบกลับได้โดยการคลิกที่แถบการตอบกลับโดยหน้าแรกจะแสดงผลผ่านแผนผังต่างๆ เป็นการสรุปรวม และท่านยังสามารถดูแบบแยกรายการคือดูคำตอบรายบุคคลได้ด้วย กิจกรรมของบทนี้เราจะมาลองสร้างแบบสำรวจกัน และให้เพื่อนๆร่วมกันตอบแบบสำรวจของกันและกันดูนะครับ